มามีเสื้อผ้านี่นีู่เป็นครั้งแรกที่ทดสอบเลยเด็กพี่เอพาพี่ไรนะเป็นครั้งแรกที่ลองสาวของอารมณ์ินะนเยอะมาก่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าเนี่อยีๆๆวคนนี้แหละนางเอกโดนไม่ได้เกแน่นอนตัวเราอยู่แล้วไม่รู้จะลดเสียงเกมยังไงลดยากเขาลดแล้วก็ยังมาม่ลดแล้วก็ยังมาอีกแม่ของมันได้นักเอกแล้วมันตั้งแบบเอาเป็นเมียเลย อัดเสียงมาเนี่ยอัดไหมอัดอยู่ว่าอัดเสียงเดี๋ยวอัดเสียงยายเขาเนี่ยเรียนยายเต็มจอเลยทำไมไม่คุยกับยายได้ไหมไม่เดือดไม่เดือดเนี่ยไม่แน่นอนเนี่ยดูหน้าดู カカロットを探しに行くぞ早くしろこののろ豆อ้าวทำไมมันไม่ขึ้น75แดเมจอ่ะอ่านี่ก็ดีไม่ขึ้น75เล้เดี๋ยวก็ปรับเลยจบตานี้ไปปรับ มันดูแหลกๆนะจุดเป็นกับจุดห้าเป็นก็เริ่มเราก็มองท่านบิวตายแล้วท่านบิว โอ้ติดเป็นมันน้อยเกินเดี๋ยวต้องปรับเป็นหนังหนงจอ

โอเคนะฮะกี่เมาส์ี่เด็กนพอดจะให้ไม่สั่งทุกคนตามตามแล้วก็ปรับไปเจ็ดห้าเไปมันแบบมีปัญหาที่นี่ ยังไงวะเฮ้ยจอดีวิวทำงานแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองที่ดูแสดงว่าต้องต้องปรับแล้วกีเออร์เรอร์นี่โอ้ยโดนหนึ่งดอกโดนพวกเรานี่เก่งนะยอด ได้แบบชนะจิ๊บจิ๊บชิวๆเลยอ่ะสบายระกูนะครับ คนมาซื้อของเนื้อ เดี๋ยวก็ปรับไปเจ็ดห้าเฟรมนี่มันเดือดเรื่องไงเดี๋ยวนะคับครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้น้องนะเอาสีอะไรดีคะไม่ได้ปั้มนะไอ้นี่มันเราใส่อยู่มันดีเกลือเกลือเกลือเกลือเป็นหน้าตาเนี่ยเออ ช่วยได้แล้วตัวเองแน่นอนแน่นอนแต่ว่าแม่เขาช่วยมากกว่าช่วยได้แน่นอนเชื่อได้แล้วเองแน่นอนนชื่อแล้วบอยยังเอนไปแล้วนะมีคนมาเชืนอติดน้องติด ดึกเงอยช่วงไนล่ะดึกเองนะไม่ใช่ไม่เปลี่ยนยานบ่เปลี่ยนที่ยาไปดึกเองเปลี่ยนยาไอ้เชียวก็ถึงเดียวไอ้นี่มันเรียกที่เดียวที่จำไม่ไอ้ทีเป็นเพื่อนของไอ้คนที่เอามาโอ้ยจริงนะอุกคนตลาดเดี๋ยวดีจะตายแล้ววาตลาด หายาน เป็นอย่างนั้นทีเดียวโอไปเป็นอีกแล้วอ่ะที่เดียวเออเออ ปีกาจริงเลยไม่รู้เป็นเครื่องเราหรือเป็นเครื่องใครน่าจะ เป็นเครื่องเงาหรอมันเล่นหลายคนแล้วมันจะทำเดียวไปพบกับทนสย่ายทีโอทีไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมเดออกข้า